โยนให้ลงโยนให้ลง ไหน หันมาดูนะยืนงงกับตะขอเอาได้เท่ากันนะช่วยกันเล่นต้องขอตังจากราชาราชาค่ะขอหน่อยค่ะ ไม่มีสตังค์ให้แล้วนูดบัตรก็ได้ค่ะ โอนก็ได้ค่ะเยเอาอะไรอีก ไปไหนต่อเนี่ย คืออะไรเนี่ยไหนหันลูกแดงๆดูหน่อย โอ้ลูกเป็นลรมเลยเรากินได้กินได้เอากลับบ้านได้ไหม่ะเอากลับบ้านอยากได้เหรอเอากลับบ้านได้ไงไม่ใช่ของเรา ไปยังไปยัง ถ้าจะไปต้องเนเลือกไปพี่เกดเขาบอกไปชอบเลือเเอามาปกดนเลยจ้าเขาไวโนเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขาย